จะมานั่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะ อย่าลืมเรียกผมนะไม่เอาอ่ะ ไม่มาหรอกดูแล้วอ่ะโอ้โหร้อยกว่าโลทิ๊มา วันนี้นะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่กนกกันนะครับ แพรนะครับ4คูณ4นะครับ ดูนะฮะภายนอกนี่ฮะใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับ เดินมาครับ พี่นสวัสดีครับผม ดีครับสวัสดีครับ โอ้ยนั่งชิลพี่เป็นไง เย็นสบายเนี่ยพอได้สบายดีพี่นะ พอได้อยู่ พอได้อยู่เป็นความฝันนานยังพี่ที่จะทำแบบนี้ไอ้ไอ้คำว่าความฝันผมไม่เคยฝันแต่คิดแต่คิดว่าอยากทำ อยากทำแค่คิดดีกว่าแล้วไปเจอยังไง พี่ ก็ก็เสพ YouTube นิดหน่อย YouTube ไปเห็นบ่อแล้วนาน ไม่นานชั่วโมงเดียว ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวคุยเลย เฮ้ยแต่พี่นะพี่ไหวมากพี่แบบว่าพี่พี่จะมัดจำวันนั้นเลย วันที่เราคุยกันบอกว่าบอมพี่เอาเลยนะ ผมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนใจเย็น คิวคิวคิวดูคิวขอดูคิวก่อนนะฮะพอในความรู้สึกของของคนที่แบบว่าอยู่สวน อยู่บรรยากาศอยู่กับธรรมชาติเนี่ยถ้าได้มีแพนแล้วเนี่ยมันจะอีกอัตรสหนึ่งก็เสพความสุขนะเสความสุขรางวัลชีวิตรางวัลชีวิต และนี่คือเป็นรางวัลชีวิตของครอบครัวของพี่ประมาณนั้นนะผมอยากให้พี่ความความความสุขนะความสุขตรงนี้นะมันเข้าไปเข็ม แต่ความทุกข์เท่าแผ่นดิน ผมออกไปผมมีความทุกข์แล้ว แต่ตอนนี้ผมมีความสุขมาก เย็นสบาย คือเป็นทรงโมเดิร์น พี่ชอบสีเขียวอยู่แล้ว ใช่ใช่ดูบ้านผมเนี่ยบ้านยังสีเขียวเลยนะท่านผู้ชมนะบ้านสีเขียว ชอบสีเขียวนะฮะเขาเรียกว่าสีเขียวดูดซับครับผม นะ และตอนนี้นะฮะในพื้นที่ที่พี่มานั่งมายืนอยู่ตรงนี้นะ การที่ทำงานในรู้สึกว่าใช้เวลา 2 วันเกินหนึ่งไก่ครึ่งวันนะนะสองวันเกินครึ่งวันนะครับ สามวันพอดีไหมสามวันครึ่ง อ่าสามวันสามวันครึ่งอ่ะอ่าโดยประมาณนะครับยังไงครับพี่คิดว่ามันเร็วหรือว่าไวไวไวไวดีครับพี่ไวเลยแหละอ่าเพราะว่าเขาต้องรีบไปที่อื่นต่อใช่นะรีบไปที่อื่นต่อ ณตอนนี้พี่ได้เห็นนะการที่ได้ทำเสร็จครับตรงนี้อ่าได้นั่งได้นั่งยังพี่นั่งได้ปะยังยังไม่ได้นั่งเลยเพิ่งขาเพิ่งจะลากมาเพิ่งลากมาตอนแรกทำหลังโน้น ทำหลังโน้นเราทำอยู่ตรงโน้นอ่าฮะแล้วเพิ่งลากมาอ่าแล้วก็ลากมาตรงนี้คือวันนี้มึงลากเลย และการลงน้ำพี่ที่นี่กี่วันลงน้ำครับไม่ถึงทำแพเสร็จกี่วัน ลงงลงลงเลยสองวันสองวันสามวันสามวันภายในสามวันสามวันสามวันลงน้ำอ่าสามวันก็โอเคพี่นะ มีอะไรที่ติไหมไม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีรู้สึกรู้สึกยังไงอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับก็โอเคนะการทำงานของเขาโอเคแหละเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ดีดีดีเร็วด้วยเร็วด้วยนะฮะแล้วสีที่ที่เราชอบด้วยนะตอนนี้นะฮะตอนแรกพี่ กระหนกนะเขาบอกไงนะเขาบอกว่าอยากได้สีเขียวด้วยผมก็เลยบอกว่าสีขาวไหมพี่ลองดูสีขาวถ้าเขียวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะนะมันจะไม่ตัดกันเท่าไหร่และตอนนี้สีขาวและมีที่นั่งสองฝั่งรู้สึกว่านะหลายๆ คนนะที่ดูรอบๆตรงนี้นะในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่บ้านของพี่ไม่ถึงทั้งหมดเก้าเก้าไร่เก้าไร่เก้าไร่เก้าไร่นะปลูกสวนมะม่วงสวนมะม่วงปลูกสวนมะม่วงหมดเลยครับผมนะฮะนี่ฮะแล้วก็บ่อตรงนี้นะฮะห่างความยาวอยู่ที่20่สิบไหม ยาวนี่สี่สิบกว้างสี่สิบอ่ากว้างว่ากว้างนั้นยี่สิบกว้าง 20น่าิบน่าจะยี่สิบก็ไงจำไม่ได้ละกว้าง 20 ยาวประมาณ40 ได้40ด้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็เรามาทำแพรกันตรงนี้ให้ความสุขกับอ่าภรรยาคุณลูกนะฮะมานั่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะอย่าลืมเรียกผมนะ เงาอ่ะไม่มาหรอกดูแล้วอ่ะโอ้โหร้อยกว่าโลิผมออกมาตอนบ่ายมาถึงนี่แล้วเอ และนั่นก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนะสำหรับท่านใดที่แบบว่าสนใจนะอยากจะทำแพรนะกับความที่ช่วงนี้ฝนฟ้านะรุนแรงมาก ผมมาเดินทางมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย ผมยังมาโทรมาถามพี่กนกเลยว่าเป็นพี่ที่นี่ตกไหมอะไรเนี่ยโอ้โหเพราะว่าที่ถูกอาการตกแรงมากนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆแผลกันครับผม อยากให้พี่นะฮะบอกท่านผู้ชมนะที่เกษียณนะที่กำลังจะเกษียณที่กำลังรับราชการที่บอกว่าจะจบแล้วเนี่ยนะฮะแล้วที่กำลังจะว่าหยุดจากการอยู่กรุงเทพ พี่อยากจะบอกอะไรเขา ก็บอกว่าความสุขที่ทั้งชีวิตนะ ถ้าเราซื้อได้หรืออะไรได้เล็กๆน้อยๆก็ซื้อนะเพราะคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีตวงความสุขไปเยอะๆ ถ้าตายแล้วจะได้สบายประมาณนั้นนะะเอาง่ายๆนะนะฮะพอได้นำขึ้นมาแล้วความประทับใจเกิดขึ้นทันทีกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเก้าเก้เกันหรือเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันก็มีบ้างมันจะาร้อยหนึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่ได้หรอกทุกอย่างพี่จริงๆผมไม่ได้เก้าสิบกดไลค์อ่ะกดไลค์ยังมีดิสก็ใช่นะฮะมันร้อยเลยไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ก็คือถือว่าก็เก้าเก้านี่ก็ถือนั่นบอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อย ก็พูดเลยดีกว่ากดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะ เพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ติดตามนะครับแพรต่อไปจังหวัดไหนเราจะไปดูกันกับช่องจกมกทีวีกับผมดีเจบอมจกมก และพี่กนกขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับลืมกดติดกดติดกดติดกดติดกดติดแล้วก็กดถูกใจ กดถูกใจ กดถูกใจ กดถูกใจ